เกมเสือช่วงนี้กำลังแจกเลยเนาะคะ่ะหากผู้ใดที่สนใจแนะนำเป็นเกมเสือ เออ โอ้โหเชี่ย มาว่ะ เฮ้ย ไวชนไวซูเปอร์เมกาวินเนาะคะ่ะสามร้อยสามร้อยเก้าบาท โอเค เมื่อกี้ได้วายชนไว้แถวนึงแล้วค่ะ ไปขออนุญาตปรับใหม่กันต่อเลย เป็น 20 บาทเลยเนาะค่ะ ถึงมา 300แล้ว ค่อยเดินไป ค่อยๆดันไป เล่นเกมมูนี่มันต้องแบบกล้าได้กล้าเสียเนาะโอ้โหไม่เชื่อเสียดายเมื่อกี้เมื่อกี้ขาดแค่อันเดียวนะบอสันที่ได้คูณสิบโอเคที่ราหาสองบาท เนาะค่ะเอ่อเกมเสือเนี่ยขอแค่ได้ครบเก้าช่องเนาะค่ะบสต้องเป็นไลน์เดียวกันก็ได้เออมันแจกคูณสิบเนาะค่ะสำหรับเกมนี้หากสมมติว่าหมุนได้อ่าตะโพกบอสันกระสมคือจังว่ามันการันตีคูณสิบให้เขาเลยอะ จังหดก็ได้แท้ๆ แต่หากเป็นแนวอื่นนี่หนูนะบ่แน่ใจคือกันเนาะจังพวกท้องก้อนพวกนี้เอาเสียมาดิ สมวาแล้วมาคูณสิบแท้ๆล่ะค่ะ จังหดก็ได้ห้าเป็นสมกับตะโพก สวยอีกสองอัน สวย อีกอันเดียวหลานละมาแล้ว โอเคมา 60 บาทคูณ10เป็น 600 เนาะค่ะ แต่ว่า หากเป็นสมจะได้แค่บิ๊กวินโอเค มาหนึ่งพันแล้ว ขออนุญาตปั๊มไปกันต่อเลยเนาะค่ะ เป็น 40 บาท โอเคแล้วก็ออโต้สิบครั้งคือเก้าเนาะค่ะสิค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ เออสองมา ค่อยๆไต่ไป โอ้โหล้างเทียแบบไล่กับโคตรงามเลยนะ แต่ว่ามันบ่เข่าไห้เนาะค่ะเมื่อวะโอ้โห สภาพไปอีกสิบไม่หาก หากผู้ใดสังเกตนี่น่าจะรู้สึกนะว่าเกมเสือเนี่ย มันเข่าโบนัสดีกว่าเกมงัวอีกแล้วค่ะ เออว่าถ้าหนูนาบอเลือกมาเล่นดอก เอ้า เข่าสวยกวนท้องมา 800 บาทแล้วค่ะบิ๊กวินโอเคพันสองไปอีกสิบไม้ค่ะ สวย เก็บไว้ไปเรื่อย ๆ ค่ะ มาแล้ว โอ้โห ได้สมอีละสมนี่คือจังหวะมันแจกเลยนะเนี่ยขาดตัวเดียว สภาพ เออนั่นละมาแล้วค่ะคูณสิบสวยงาม โอเคค่ะได้คูณสิบแล้วค่ะ ตอนนี้บวกมา 1,200 บาทโคตรเอา ไม่เขาง่ายว่ะคูณสิบถ้าสมมติเป็นพวกสมตะโพกอะ ไปค่ะปั๊บไม่เป็น 80 บาทเนาะค่ะ ค่อยไต่ขึ้นไปให้มันไหลขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ โอเคคุณร้านแนะนำว่าต้องเลือกเวลาเล่นดีๆเนาะค่ะ เออาสมมติว่ามันหมุนแบบจังหวะแบบเมื่อกี้ว่าเขาเอ้า มาแล้วตะโพกมา ใจแท้ๆหลักคูณสิบสวยเสียแล้ว สวยอีกสองอัน เอออีกอันเดียวค่ะ นั่นละหนูนะบอกแล้วว่ามันการันตีคูณสิบของสมกับตะโพกหมุนเรื่องไหนกับเขา เออ โคตรเอา ไหลไปไหลไปไหลไปโอเค ำหรับผู้ใดที่ว่านในกดเขาคุมเทเลแกรมแล้วค่ะ เดี๋ยวนูนะกับขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับคุมเทเลแกรมเซียนพ่อ VIP แล้วค่ะหนูนะปักหมุดลิงก์ไว้ให้เลยใต้คลิปกะคดเขามาได้เลย กับคุมเทเลแกรมไปปรับไม่เป็น 200 บาทเนาะค่ะ ขึ้นไว้ว่ารอบนี้ขึ้นไว้อีหลีนะย้อนว่าแบบได้ตะพกเอ้าเชี่ยมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยตะโพกอีกแล้วเฮ้ยจะตะโพกติดต่อกัน2รอบบ่ได้นะ สวยอีกสามอันอีกสามอันเอออีกอันเดียว บ่ต้องรุ่นเขาแท้ๆนั่นละโอเคมาโอ้โหพึ่งปรับไม่เป็น 2,000 บาทกะได้อีกแล้วเนาะค่ะ เชี่ยโคตรเอาเฮ้ย ดีว่ะ ติดต่อกันเลยเนาะค่ะ เนี่ย เสือกำลังแจกเนาะค่ะโอ้โหมือหนึ่งเลยมาว่ะโคตรเอามือหาแล้วค่ะปรับไม่สู่เลยมาเมื่อเต้นอีกจะเพียหนึ่งได้มามาดิ โอ้โหมามานึกว่าจะสิติดต่อกันสองสามรอบ โอ้โห สภาพนี่แต่ว่าเขาดีนะดูนาแนะนำเล่นเลยเกมนี้ฟอร์จูนไทเกอร์เนาะค่ะ โอเคบอกเขาอ่ะตลอดเลยนะเพราะปั๊บไปแบบขืนมาสองรอยสี่อยนี่บ่ค่อยเข่าเลย อ้าว อ้าว อ้าว อ้าว โอ้โห สภาพ โอ้โหเหลือเจ็ดพันไปค่ะเบิดกระเซาโอ้โห เออ ได้สมบอมา หามันสิเข่านี่ซองสีเด้งมาก่อนเลยเนาะค่ะ เสือเต้น แต่หากสมมติว่ามันบ่เข่ามันสิหมุนเราเป็นเทศหนางงๆอะโอเคโอ้โหสิบไม่ถือท้ายค่ะหาบ่เข่านะเออก้อนท้องมาก้อนท้องมาสภาพแปดพันบาทค่ะโอ้โหดันขึ้นมาคืนแล้วดีนะก้อนท้องเข่าโอ้โหไลฟ์มาได้อีก เออป่ะ โหแต่ว่าก้อนท้องนี่ม้าดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมันมันบ่ตรงร้ายอะ่ะมันบ่มีร้ายยึกยักอะ่ะบ่ได้โอ้สภาพโอเค มาสมค่ะ เอ้าเก็บไว้มา แต่ว่าไปอย่างเปลี่ยนใหม่มาใหม่ซีรอยแล้ว มันคือบ่ค่อยเข่าอะบ่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นกับแบบเกี่ยวกับเวลากับใหม่อย่างแบบซีบอแต่ว่าส่วนมากอ่ะหากสมมติว่า ช่วงเวลาเนี่ย ไม่ต่ำต่ำเขาไม่สูงสูงสิบ่เขาแล้วค่ะ มันสลับกันอะเออ ยกมา โอเคยกมาอีกเฮ้ยติดต่อกันเลยว่ะสะโพกมา โอ้โหเริ่มสงสารเจ้าของแล้วขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะ ช่วงนี้พอขึ้นมาอีกสี่ร้อย ปุ๊บ ขึ้นขึ้นลงลงเลย โอ้โหเออส่งมาสวย สวยหกพันค่ะ มาเหลือหกพันน่าจะเล่นได้อีกสองรอบ เออ นั่นละมาแล้วตะโพกโอ้ยกูสิมาให้ โอเค อีกสองอัน โอ้โห อีกอันเดียวมา ขออีกอันเดียว สวยงามนั่นละคูณสิบเข่าแล้วค่ะ โอ้โหสองพันคูณสิบมาสองหมื่นเลยสองหมื่นเลยแล้วค่ะ โอ้โห ต่อเวลาแล้วค่ะทดเวลาทดเวลา โอเคซูเปอร์เมกาวินค่ะ ได้ตะโพกคูณสิบแล้วค่ะ ได้เป็นสองหมื่นบาท โอ้โหเชี่ยโคตรเอาบัรพร้อมมันสิมาไห่มันมั้งสิละแบบเกือบสิบเบิร์ดแล้วอ่ะ ไปค่ะอีกสิไม่มันยังต่อได้อยู่บล็อกเคสละเอาง่าย ๆก็คือบล็อกเคสโอเค เออส่งมาตะโพกมา โอ้โหเก็บไว้ค่ะโอ้โหเชี่ยขาดอันเดียว ขาดอันเดียวว่าสันอีกคูณสิบเลยนะ โอ้เสียดายว่ะโอเค เออ สภาพบ่เข่าเลย เข่าอยู่แต่ว่าเข่าหน่อยแล้วค่ะฮาบ่ได้คูณสิบไม้นี่ก็แบบ น่าจะเปิดแล้วนะฮาบ่ได้คูณสิบไม้เมื่อกี้ เออเออส่งมา ซองมาสมมา โอ้โห เหลือมื่นเก้า ไปค่ะอีกสิบไม่เอาแบบคูณสิบอีกจักรอบดิ สวย ก้อนท้องเขาเนาะค่ะ โอ้โห โคตรเอาแปดพันบาทค่ะกวนสิมาให้ ไปสองหมื่นหกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห เออวายมา ได้ยก เป็น 27,000มาค่ะ 10 ไม่สุดท้าย โอเค มาดิคานเลนเราได้เนี่ยโอ้โหบ่เขามา 10 ไม่สุดท้าย รอบที่ 2เอ้ยเอ้ย โอ้โหบ่เขาบ่เล่นต่อละขี้คาน สวย โอ้ยสมคุณสิมา เที่โคตรเอาม้าแบบม้าแบบบอแมน ในซองน้ำอะบอแมนบอแมนเสือเต้นอะเคิร์นว้อย่างแตกนอกป่ะโคตรเอามาหมื่นสองค่ะเซาเลนอีหลีละโอเคเลยอีกซี่ข้างให้มันหมุนเบิดก่อนเนาะค่ะเรียบร้อยโอ้โหสภาพ นึกว่าจะสิบว่าแตกแล้ว